ฝันฉันฝันฉันฝันถึงวันก็เก่าฝันฉันฝันว่ารักของเราไม่จางหายฝันฉันฝัน ันภาพเธอยังคงวนเวียนไม่เปลี่ยนไป อยากให้เธอรู้ ว่าฉัน 在。